สำหรับประโยค我们叫它ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย字面翻译就是泰式炒面。แปลว่าชื่อภาษาไทยคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ซึ่งคำแปลตามตัวอักษรคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า叫แปลว่าเรียกคำว่า他แปลว่ามัน คำว่า字面แปลว่าตามตัวอักษร คำว่ายีแปลว่าแปล คำว่า就是แปลว่าก็คือ คำว่า泰式炒面ซึ่งมีความหมายว่าไหยสิแปลว่าไทยสไตล์หรือแบบไทย และคำว่าเฉาเมียนแปลว่าผัดหมี่